เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับสตาร์ดิวอลเล่หนึ่งเกมสตาร์ดิววอลเล่ถูกพัฒนาโดยนายอิริก บารอน โดยเขาใช้เวลาว่างหลังเลิกงานในการทำเกม ทั้งหมดด้วยตัวคน 2. อีริก บารอน ผู้พัฒนาเกมสตาดิวอลเล่จบปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์ แต่เขาไม่สามารถหางานในวงการทำได้จึงต้องไปทำงานเป็นพนักงานในโรงหนัง 3. เกมสตาร์ดิววันเล่สามารถขายได้กว่า 190,000 ชุดภายใน 1 สัปดาห์หลังปล่อยเกม โดยประเทศไทยมีผู้เล่นมากเป็นอันดับ 6 ของโลกด้วยอัตราส่วน 3.51% 4. มีผู้เล่นเกมเถื่อนจำนวนมากที่ไปโหลดเกมสตาดิวอลเล่แบบผิดลิขสิทธิ์มาเล่น แต่กลับรู้สึกผิดเพราะเกมดีเกินไป ถึงขนาดมีคนกลับตัวและแจกเกมนี้ให้กับคนที่ไม่มีเงินซื้ออีกด้วย 5. อีริกบารอน ผู้พัฒนาเกมสตาดิวอลเล่ได้ซ่อนอีสเตอร์เอ็กไว้ในเกมจำนวนมาก แต่มีอยู่อันหนึ่งที่เขาได้ตั้งใจซ่อนไว้และยังไม่มีใครพบที จนถึงทุกวันนี้